วัสดีค่ะ ชื่อพี่ดาต้าค่ะ วันนี้เราพบกันอีกนะคะ วันนี้ พี่ดาต้ามาพร้อมกับมันนะคะ อันนี้ อันนี้จะเรียกว่ามันจาวนะคะ เนี่ยค่ะ หน้าตาแบบนี้ อันนี้พี่ดาต้าปอกแล้วก็ทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เนี่ยค่ะ เป็นสีขาว อันนี้มันจะมีรสชาติหวานนิดๆนะคะ แล้ววันนี้ พี่เป็น Data จะมาทำแกงบวชอะค่ะแกงบวชมันจาวก็คือของที่ต้องเตรียมก็คือก็จะเป็นนี่นะคะมันจาว อันนี้คิดว่าน่าจะประมาณสองกิโลค่ะ น้ำหนักพอสมควรทีเดียวแล้วก็มีนี่ค่ะน้ำตาลทราย นี่ค่ะ กะทิค่ะ อันนี้พี่ d ต้าใช้กะทิสำเร็จรูปนะคะ อันนี้กะทิอร่อยดี ง่ายๆค่ะ แล้วก็อันนี้ใบเตย อันนี้เสาร์ที่ที่แล้วพี่ตาต้ากลับบ้านนะคะ แล้วก็เก็บจากที่บ้าน เอามาไว้ในตู้เย็นด้วยค่ะ เผื่อมีกิจกรรมอะไรแบบสตรีมสตรีมพี่ตาต้าจะได้ออกมาทำค่ะกิจกรรมสตรีมสตรีมพี่ต้าคือทำอาหารนะคะ มีมีสองอย่างที่ทำก็คือทำอาหารกับอ่านหนังสือค่ะ แล้วก็อันนี้เกลือนะคะ อันนี้เกลือป่น แล้วก็สุดท้ายก็คือมีน้ำเปล่าด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะคะ อย่างแรกคือพิตาต้าต้องเอามันไป ต้มน้ำก่อนนะคะ เพราะว่ามันเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนียวค่ะ เนี่ยค่ะ ล้างมานี่ยังเหนียวแฉะติดอยู่เลยค่ะ เดี๋ยวพี่ดาต้าต้องเอาไปแบบ ต้มน้ำสักหนึ่งครั้งก่อนนะคะ ไปเลยค่ะพี่ดาต้าใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแค่กลิ่นกระติกก็หอม้วคะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนี่ค่ะ น่าจะประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อน ช้อนแกงนะคะ แล้วก็นี่ค่ะ ใส่ใบเตยต้มให้หอมเลยค่ะนี่ค่ะกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะ แล้วก็เราก็เติมมันลงไปค่ะค่อยๆเติมนะคะเดี๋ยวมันกระเด็น อันนี้เหมือนพี่ตาตาจะตั้งไฟอ่อนเกินไปนะคะเดี๋ยวปรับไฟนิดนึงค่ะ เดี๋ยวรอให้กะทิเดือดก่อนนะคะ ค่ะกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะ เดี๋ยวเรา เติมน้ำตาลลงไปค่ะ นี้น่าจะประมาณสักสี่ขีดนะคะ แต่ก็คือความหวานก็คือ แล้วแต่ ความชอบของแต่ละคนนะคะพี่ตาตาก็จะไม่ได้ชอบหวานมาก ตอนนี้ช่วงนี้พวกนั้นอะเดี๋ยวเราลองเติมไปบางส่วนนะคะต้องลองชิมดูก่อน สชาติออกหวานนิดๆนะคะที่ตาตาคิดว่าน่าจะใส่ คิดว่าน่าจะใส่ไปประมาณประมาณสามขีดลงสี่ขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูน่าทานไหมคะ เดี๋ยวพี่ดาต้าตักให้เห็นภาพใกล้ๆนะคะ นี่ค่ะ ดูน่าทานนะคะ หอมมากเลยนะคะ อันนี้อยากให้เพื่อนๆได้แบบลองทานกันเลยค่ะ แต่พี่ดาต้าเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไปให้น้องที่ออฟฟิศทานนะคะ เพราะว่าช่วงนี้พี่ดาต้าคุมน้ำหนักอยู่ค่ะ ก็คือพี่ดาต้ามองว่าการทำอาหารของพี่ดาต้าเนี่ย มันเป็นทักษะอีกด้านหนึ่งค่ะก็คือในส่วนที่เป็นงานประจำของพี่ตาตาหรือว่าพี่ตาตาจะไปทำเรื่องของงานในสายวิชาชีพเรื่องของการสอบบัญชีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พี่ตาตาก็ไม่ทิ้งทักษะทางทางด้านอาหารก็คือพี่ตาตามองว่ามันมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะคะก็คือทุกครั้งที่ได้ทำก็คือได้พบมุมมองใหม่ๆอะค่ะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการแสดงออกซึ่งตัวตนของตัวเองด้วยว่าแบบ ตรงไหนที่แบบเรามีมีจุดเด่นเราก็พัฒนาอันไหนที่เรามีน้อยเราก็เอาด้านอื่นมาเสริมนี่ค่ะก็คือที่ตาตาจะมองแบบนั้นเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาแบบดูการแบบทำด้านอาหารอะไรดูทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ตาตาทำนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตาม ช่องพี่ดาตาเลยค่ะ subscribe ที่ช่องของเราเลยนะคะ ไปก่อนนะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย